ลิปนี้จะพามาชมฟีเจอร์ Picture in Picture บน iOS 14 นะครับว่า มีหลักการการทำงานยังไง แล้วก็การใช้งานเป็นอย่างไรได้บ้าง แอปพลิเคชันไหนใช้ได้ และสามารถใช้งานบน YouTube ได้ไหม ในคลิปนี้ผมพาไปดูครับ สำหรับฟีเจอร์ Picture in Picture ใน iOS 14 นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะสามารถดูคลิปวิดีโอไปด้วย แล้วก็สามารถทำงานอย่างอื่นได้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นผมสามารถดูหนังจากแอปพลิเคชัน Netflix หรือว่าแอปพลิเคชัน Apple TV และหลังจากนั้นผมสามารถกลับมาตอบไลน์ได้ กลับมาเปิด Facebook ได้ หรือกลับมานั่งอ่านข่าวไปด้วยก็ได้นะครับนี่เป็นฟีเจอร์ที่ออกมาใหม่นะครับสำหรับ iOS แต่ว่าฟีเจอร์นี้ครับรองรับบน iPad OS มาก่อนหน้านี้แล้ว แอปพลิเคชันไหนที่รองรับบ้างนะตอนนี้เท่าที่ผมทดสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Apple TV แอปพลิเคชันที่ 2 ครับแอปพลิเคชัน Netflix สามารถใช้งานได้เหมือนกัน เราเข้าแอปพลิเคชัน Netflix ก็เลือกหนังหรือว่าซีรีส์ที่เราต้องการที่จะดู แล้วหลังจากนั้นเราออกไปที่หน้าหลักครับหน้าต่างเหล่านั้นก็จะถูกย่อเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังดูเนื้อหาได้อยู่ ต่อมาครับในส่วนของ YouTube สามารถทำได้ไหม ต้องบอกว่าทำได้ครับ แต่ไม่ใช่กับแอปพลิเคชัน YouTube แอปพลิเคชัน YouTube จะไม่แสดง Picture in Picture ออกมาให้นะครับ แต่ว่าวิธีการที่จะดูคลิป YouTube แบบ Picture in Picture บน iOS 14ทำได้ดังนี้นะครับ ให้เปิดแอปพลิเคชัน Safari ขึ้นมาครับ จากนั้นเข้าไปที่เว็บ youtube.com นะครับ ที่มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นไอคอนตัว A ให้แท็บบริเวณตรงนั้น แล้วก็เลือกไปที่ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับ เราจะเห็นคลิปต่าง ๆ ของ YouTube ใช่ไหมครับ จากนั้นเราก็เลือกเปิด คลิป YouTube ได้เลยนะครับคลิปจะแสดงในลักษณะนี้ แล้วหลังจากนั้นครับมุมบนซ้าย เราจะเห็นไอคอนที่เป็นย่อหน้าต่างได้นะครับข้างๆเครื่องหมายปิด เราแถบจุดนั้นทีหนึ่งครับแล้วคราวนี้เราปัดออกไปที่หน้าโฮมนะฮะจากนั้นเราจะเห็นว่าหน้าจอ Picture in Picture ของ YouTube นั้นแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้าย ไปจุดต่างๆ ได้ และถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฟังเสียงอย่างเดียว และอยากจะซ่อนวิดีโอ ให้เราตบัดไปที่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้ครับไปที่ขอบของจอนะฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายลูกศรโผล่ขึ้นมาเป็นแท็บในลักษณะนี้ครับเพลงก็ยังจะเล่นอยู่คลิปนั้นก็ยังจะเล่นอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำงานอื่นได้ นี่ก็คือพรีวิวสั้นๆของฟีเจอร์ Picture in Picture ใน iOS 14 บน iPhone นะครับที่ทาง Apple นั้นปล่อยออกมาให้ได้ลองอัปเดตกันณนะช่วงนี้ ในเวอร์ชันเต็มของ iOS 14 จะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ หากมีความคืบหน้าอื่นๆยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ โอเคครับ คลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go